มเรียบร้อยเรียบร้อยเติมเลยครับเติมมีไว้ไหมจังหวะนี้ช่วยไหมเติมเลยครับเติมคูณสิบได้ใช้แน่นอนจังหวะนี้เติมเลยครับเติมขอแต้มพันขอแต้มพันเฮ้ยเติมเลยครับผมเรียบร้อยไปไปไป คครับผมก็กราบสวัสดีคุณพี่ชามด้วยกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเดิมนาเกลือยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้วันนี้มากระฝอยขัดหม้ออีกแล้วกูมักหลายมากบักตัวเนี่ย โอเค ก็วันนี้จะมาเล่นเกมมาจองเวนะครับผมในค่าย PG สล็อตสล็อต PG สล็อต PG ล่าสุดนะครับผม วันนี้พกทุนมาที่ 100 บาทนะครับผมคำเตือนนะ คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำนะครับผม และก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนักเลงกันด้วยนะครับเติมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงนะฮกูพูดเปิดคลิปจะไ้กูจะขาดใจตายว่ะแม่งยาวเย็ดเลยว่ะ นี่วันนี้มาฝอย นี่นี่ดูดูนี่ โอเคเรามาที่ทุนร้อยบาทนะครับผมวันนี้ขอสักห้าร้อยก็พอใจแล้วนะ ช่วงนี้เล่นทุนน้อยนะผมตังค์ไม่มีเออเปิดมาถึงเลยอยากเข้าโบนัสเลยได้ป่ะได้เปล่าวะเอาเติมอุ้ยสักเถอะเฮ้ยมาเหลือมาเหลือมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเข้าฟิสปินไปนี่เรียบร้อยทำไมมันเข้าไวอย่างวะเข้าไวแบบแปลกประหลาดเอาห้วยห้วยห้วยห้วยบังฮันเวนดี้วิตีกอล์ฟนั่นไงกูว่าแล้วเวนดี้วิตีกอล์ฟก็ขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับ ผมถ้าไม่ชอบก็ปิดไป หยอกเล่นนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะ เวลาผมพูดคำหยาบเพราะว่ามันเป็นสไตล์การเล่นเท่านั้นนะครับผมตัวจริงก็พูดอย่างเงี้ยมีปัญหาหรือเปล่านี่เป็นไงผมพอผมใช้สันซิลผมนุ่มสวยนี่นี่กูไม่สนใจเกมเลยตอนนี้แม่งรู้สึกว่าจะเกลือแน่นอนนะครับผมตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว คำนวณเฮ้ยมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเออเป็นหนึ่งทีแล้วก็ไม่มีต่อแน่นอนเอามีต่อกรเพิ่มเต็มแล้วก็ไม่มีต่อ โอ้เหลือหนึ่งรอบเองนะ โอ้ยฟิลิปปินเออจะลองไงโอเค จบแล้วนะครับ ผมจบที่เท่าไหร่เจ็ดสิบสี่บาท มาสี่แม่มแกมาสี่แม่มแก โอเค เราก็ไปกันที่เบตห้าต่อเลยนะ ไม่หยุดยัง้งไม่หยุดยัง้งเป้าหมายเรายังอีกยาวไกล เห็นไหมทุกคนสังเกตไหมเวลาสแกตเตอร์มันจะลงสมมติมันมาสองตัวเงี้ยเรามองเราสามารถมองได้เลยว่า มันจะหล่นหรือไม่หล่นเราไม่ต้องไปนั่งรุนให้เยี่ยวเหนียวกันนะครับเบิมเพราะผมใช้ซันซิลสูตรนุ่มสบายเขาไม่ได้จ่ายนะ โอ้โห ตอนนี้รู้สึกว่าจะเกลือนะ ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าได้แล้วควรรีบเลิกนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสักหน้าบเห็นไมมเห็นไมมเห็นไมเห็นไหมเรียบร้อย เรียบร้อย เติมเลยนะครับเติมเรียบร้อย เข้าฟิจะเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเติมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เข้าฟิจะเป็นอีกอะดูมันเข้าง่ายจังวะ เกมไหนที่เข้าง่ายๆรับรองว่าเกลือแน่นอนนะครับผม ผมว่าภาค2อาจจะแตกดีกว่านะ ว่าภาค2มันมีไอ้ตรงกลางมันเป็นสีทองใช่ไหมแล้วมันคำนวณปุ๊บมันจะกลายเป็นวายนะ ดูดิดูดิดูอาลักกัน ดูอาลักกันดูอาลักกันนะครับผมดูอาลักกันดูดิดูดิดูมันว้าวดิเอามาเล็วมาเล้วเฮ้ยเอาเรื่อยเอาเติมเลยครับผม วิววิยขอขอใช้เขาสิบเติมอุ้ยเรียบร้อย ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้บึมซูเปอร์เมกาเวน สวยสวยสวยพี่สวยเอาเรื่องช้าเลยอเอาเรื่องช้า เอาเรื่องเกิน ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงขอแตะพันได้ไหมขอแตะพันได้ไหมกูขอร้องละโอ้ย เอาเติมเรียบร้อยเรียบร้อยเติมเลยก็เติมมีวายมจังหวะนี้ช่วยไหมเติมเลยก็เติมคุณสิบได้ใช้แน่นอนจังหวะนี้ เติมเลยก็เติม ขอแต้มพันขอแต้มพันเฮ้ยเออไปเลยครับผมเรียบร้อยพันแล้วเว้ยพันแล้วว้าวว้าวว้าวบึ้ม เบอร์เมกาเวนเรียบร้อยครับผมแต่ททีเรียบร้อยกำไรสิเท่านั้นน่ะอ้ายยิปปี้เอ้ยมาแล้วมาแล้ว ขอต้อนหน่อยได้ไหมขอต้อนหน่อย เอาเต็ม ไม่น่าจะมีต่อแล้วจังหวะนี้ นั่นไง โหหมดแล้วผม เรียบร้อย โอเคถือว่าได้ รียบร้อยโอเค ก็ขอจบที่ 1,110 บาทเลยละกันนะผมปัดเสร็จทิ้งไปเล่นๆนะครับผมโอเค ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนากระเียกันด้วยนะครับผม โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ